ปัจจุบันภาครัฐโดยกรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคตทำให้มีจำนวนผู้เลี้ยงแพะเพิ่มมากขึ้นทุกปี อีกทั้งตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็มีความต้องการแพะมากขึ้นอีกด้วยครับ ตลาดในประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งได้เป็น 2 ตลาด ตลาดที่1เขาเรียกว่า ตลาดส่งออก นะครับคือเกษตรกรไทยเราเลี้ยงแพะ ได้ไซส์ได้ปริมาณตามที่คู่ค้าต้องการ เราก็จะส่งออก ตอนนี้ตลาดสำคัญเนี่ยที่ซื้อขายแพะกับเราอยู่ตอนนี้นะฮะก็มีตลาดของเวียดนาม ตลาดของลาวแล้วก็ตลาดลงไปทางใต้ แล้วก็มีพี่น้องมาเลเซียเข้ามาซื้อ ตลาดส่งออกเราใช้แพะประมาณ 150,000ตัว ถึง 180,000 ตัวต่อปี ตลาดที่2คือตลาดภายในประเทศตลาดภายในประเทศ ตลาดของเราส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ กรุงเทพแล้วก็เขตปริมณฑลรอบ ๆกรุงเทพภาคใต้นะครับที่นิยมทานเนื้อแพะ แล้วก็ใช้ทางพิธีกรรม ทางศาสนาภาคตะวันออกเราก็มีนะฮะอย่างชนบุรี จันทบุรีและยองชนบุรีเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในการบริโภคเนื้อแพะ อันนี้จะเป็นรูปแบบของพี่น้องมุสลิมบ้าง แล้วก็เป็นทัวร์จีน ตลาดภายในประเทศเราใช้แพะประมาณปีหนึ่ง8 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0 0 ตัว เนื้อแพะในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีโรงเชือดคอจสอสอง อันนี้คือลงเชือดที่กรมบริษัทให้การรับรอง สามารถเชือดแพะเชือดแกะได้ ทำไมประเทศไทยยังเป็นประเทศที่จะต้องสั่งเนื้อแกะเนื้อแพะจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย ซึ่งแพะแกะในประเทศไทยเราก็มีการเลี้ยง แต่กรณีที่จะเป็นเนื้อที่มีคุณภาพนะฮะเนื้อที่ปลอดจากโรคมันจะต้องมีมาตรฐานการันตีด้วย แพะพวกนี้สามารถส่งเข้าโรงเชือดที่เป็น GMP ตอนนี้ที่นครปฐมมีโรงเชือด GMP ที่ได้มาตรฐานที่กรมให้การรับรอง กรณีเชือดแพะจากโรงเชือดนี้แล้วสามารถนำขึ้นไปขายบนห้างโมเดิร์นเทรดได้ในประเทศไทย สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ถ้าผ่านโรงเชือดโรงนี้ ชิ้นเนื้อที่ถูกเชือดจากโรงเชือดแบบนี้ จากแพะที่ได้มาตรฐานแบบนี้ จะถูกไปวางขายบนห้างได้ แต่ก่อนที่จะนำขึ้นไปขายบนห้าง ชิ้นเนื้อที่ผ่านการเชือดแล้วจะต้องถูกตรวจด้วยเราต้องการสร้างตลาดใหม่ในประเทศไทย เป็นตลาดที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย แล้วก็มีศักยภาพในการที่จะซื้อนะครับเป็นเนื้อแพะเกรดพรีเมียม เนื้อแกะเกรดพรีเมียมเลยครับ แล้วผลผลิตของแพะที่ขายได้มีอะไรบ้างครับสำหรับผลผลิตจากแพะที่สามารถขายได้นั้น ก็มีตั้งแต่เนื้อแพะที่จัดว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง เมื่อเทียบกับเนื้อของสัตว์เคี้ยวเอื้องทั่วไป เช่น เนื้อโค เนื้อแกะ จะมีโปรตีนย่อยได้สูงกว่า wow. ในขณะที่มีไขมันต่ำกว่า แพะสามารถจับขายได้ตั้งแต่อายุ 5-6 เดือน มีน้ำหนักประมาณ 25 กิโลกรัม ซึ่งเนื้อแพะในช่วงอายุนี้จะเป็นที่นิยมรับประทานกันมากครับ น้ำนมแพะมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับน้ำนมโค แต่มีคุณสมบัติที่เด่นกว่า คือ น้ำนมแพะสามารถย่อยได้ง่าย มีเม็ดไขมันขนาดเล็ก ไขมันกระจายตัวดี ร่างกายสามารถดูดซึมเพื่อนนำไปใช้ประโยชน์ได้ดี น้ำนมแพะประกอบด้วยกรดไขมันที่สำคัญนำมาใช้ในการรักษาโรคในทางการแพทย์ได้อีกด้วย เช่น โรคภาวะการดูดซึมสารอาหารบกพร่อง และน้ำนมแพะยังอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่สำคัญหลายชนิด ซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้ มีประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และเด็กที่แพ้นมโค นอกจากนี้ขนแพะยังนำมาทำผลิตภัณฑ์เส้นใยที่มีคุณภาพสูง หนังแพะก็สามารถนำมาทำเครื่องหนังคุณภาพดีได้อีกด้วยนับว่าส่วนต่างๆ ของแพะนั้นมีคุณค่าอย่างมากเลยครับ เยี่ยมไปเลยครับ ลักษณะของการขายแพะเนื้อเนี่ยเราจะมีสองสองสองรูปแบบก็คือขายตัวเป็นกับขาย ในรูปแบบของแปรรูปแล้วเป็นเนื้อขายตัวเป็นก็คืออช่างน้ำหนักช่างน้ำหนักตามกิโล แล้วก็ส่งเข้าโรงเชือดเลยได้อีกอย่างก็คือแปรรูปโดยการเชือด แล้วก็เอาเนื้อมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แพะสามารถขายได้เกือบ ทุกส่วน ตั้งแต่หนังหนังบางทีเขาก็ไปฟอกเพื่อจะเป็นแบบเครื่องประดับ เนื้อเราก็บริโภคเนื้อข้างในแล้วก็บริโภคเลยครับกระดูกเนี่ยบางทีบางทีเขาเอาไปทำต้มซุป มูลแพะไปใส่ปุ๋ยเข้าไร่เข้าสวนได้ราคาแพะ สถานสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดเพชรบุรี ราคาค่อนข้างสูงครับ คืออยู่ที่ 120ถึง130 บาท ต่อกิโล ลูกขุนตัวผู้ ส่วนลูกขุนตัวเมียนั้น ถ้าไม่ใช่สายพันธุ์ หรือว่าเป็นแบบลูกผสมบ้านๆนี้ก็อยู่อาจจะอยู่ประมาณที่ 80ถึง100 บาท แต่ถ้ากรณีของสายพันธุ์ก็ต้องก็ต้องว่ากันตามระดับของสายเลือดครับ ของเรานี่จะประมาณ 2 เดือนขายครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งประมาณ 3ถึง4หมื่นบาท ต่อครั้งต่อรอบแต่ว่าเราถึงต้องมีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าในส่วนตรงนี้ขึ้นมา สุดยอดครับ ขายได้ทุกส่วน ตลาดก็มีความต้องการ ภาครัฐก็ให้การสนับสนุนทั้งระบบการผลิตการตลาด อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงกันเลยครับ การขับเคลื่อน การตลาดท่านนายพดีกรมสุสัน์นะครับได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงแพะนะครับที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับ โดยให้นโยบายเรื่องการตลาดนำการผลิตอยู่แล้วนะครับ เกษตรกรที่เลี้ยงจะต้องมีการตลาดรองรับจะต้องรู้ว่ามีการตลาดอยู่ที่ไหน แต่แนวทางในการขับเคลื่อนของกรมสัตว์ จะดูที่ทางวางแผนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงกลางน้ำปลายน้ำ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนี่ยเราจะมีการรวมกลุ่มโดย การขับเคลื่อนโดยการรวมกลุ่มของเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย เรามีเครือข่ายในระดับเขตระดับจังหวัด เกษตรกรจะมีการมาขึ้นทะเบียนบัญชีในการเลี้ยงแพะตรงนี้นะครับ เพื่อสะดวกในการควบคุมหรือการรวมกลุ่มในการที่จะให้ข้อมูลให้องค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งในการขับเคลื่อนอย่างที่บอกต้นน้ำนะตัวตัวเกษตรกรเองจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและการเลี้ยงแพะที่ถูกต้องนะครับในการรวมกลุ่ม พื่อให้เกิดความเข้มแข็งของกระทรวงเกษตรกรเอง ในขณะเดียวกันกรมสัตว์เองก็มีนโยบายมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การด้านการผลิต หรือการวิจัยให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทำการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ต่างๆนะครับ ไม่ว่าการพัฒนาพันธุ์สัตว์ การให้อาหารสัตว์ หรือการการจัดการการจัดการฟาร์ม ที่ดีนะครับ การควบคุมด้านสุขภาพสัตว์อะไรตรงนี้ เป็นแนวทางที่จะขับเคลื่อนพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรเองนะครับ เรามีการอบรมให้กับเกษตรกร มีศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกร ในการที่จะรู้ว่าเลี้ยงแพะอย่างไรนะครับ ส่งเสริมมีการอบรมให้เกษตรกรรู้เรื่องเกี่ยวกับการนำผลผลิตที่จะไปจำหน่าย รูปแบบของการตลาดแบบไหนนะครับ มีการแปรรูปเนื้อแพะตรงนี้นะครับว่าเราจะทำอาหารแบบใดเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคตรงนี้ รวมทั้งการคำนึงถึงเรื่องการที่จะส่งออกแพะไปสู่ ต่างประเทศ หรือประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ที่เรานัดเจรจาด้านการตลาดการทำเอ็มโอบันทึกข้อตกลงกับประเทศนั้นๆตรงนั้น เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ และแม้ว่าจะมีการส่งเสริมและพัฒนาในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จากเนื้อแพะให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งจำหน่ายในตลาดเฉพาะกลุ่ม แต่ถ้าหากต้องการจำหน่ายขึ้นห้างชั้นนำ ก็ต้องผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่มาตรฐานคนเลี้ยง โรงเชือด การแปรรูป จนไปถึงผู้บริโภคซึ่งต้องได้รับมาตรฐาน GAP GMP และจดแจ้งกับออยทั้งหมด ซึ่งในประเทศไทยก็มีโรงเชือดแพะที่ได้มาตรฐานแล้ว อยู่ที่นครปฐมครับ การให้องค์ความรู้ในการเลี้ยงแพะกับเกษตรกรอย่างถูกวิธี wow. ในทุกขั้นตอนให้ได้มาตรฐาน ก็จะทำให้ผลผลิตจากฟาร์มแพะของพี่น้องเกษตรกร เป็นที่ต้องการของตลาด นั่งรอนอนรอนนับตังกันได้เลยครับ